เอาโคตรเอาเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมผมเห็นหนึ่งแสนแบบแบทนะฮะท่านผู้ชมนะไม่ได้กล่าววินเข้าไปแล้วนะได้จะแสนก็กว่านะ ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมนะไปหูยแสนสองหมื่นห้าพันบาท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 น่าลุ้นน่าตื่นเต้นดีนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะตามคำเรียกร้องเลยนะครับผมเออเดี๋ยววันนี้ผมเอาเงินทุนมาหมด30,000บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้ผมขอเริ่มที่เบ็ด500บาทเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้เราจะมาไม้หนักเลยนะครับผม เพราะว่าทุนเรามาเยอะนะท่านผู้ชมนะเออช็อตแรกก็มาแล้ว300นะท่านผู้ชมนะ ไปกันต่อครับ ขออนุญาตเปิด เทอร์โบเลยนะท่านผู้ชมนะ ผมชอบแบบรวดเร็วนะ ขี้เกียจรอนานนะ ไปครับผม ดูซิว่าวันนี้จะโดนหรือหรือจะได้นะท่านผู้ชมนะโอ้ยช็อตนี้นี่เท่าไหร่ครับสี่พันบาทนะท่านผู้ชมนะเออไปครับผม ก็คือว่าถ้าคูปองเนี่ยมันเข้ามามากกว่า 3 ถึง มากกว่า 4 ตัวนะ ก็จะได้เงินรางวัลนะฮะท่านผู้ชมนะมากกว่า4ตัวนะฮะช็อตนี้เต็มกระดาน 1,700นะฮะท่านผู้ชมเอ่อมากกว่า 4 ตัวหรือ 5 ตัว หรือว่า6ตัวนี่แหละผมจำไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมเลยรอไปดูพร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ไปต่อครับผมขออนุญาตไปอีก 10 ทีนะท่านผู้ชมนะเบ็ดกับเบ็ด500 บาทไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะ ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นอุ้ยหมื่นหนึ่งเมื่อกี้นี้นะน่าเสียดายนะท่านผู้ชมนะ ไปกันต่อนะครับกับเบ็ดห้าร้อยไปยาวๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเบ็ด แพงนะท่านผู้ชมนะดูแัดบเดียวนะ เราเหลือหมื่นแปดกว่าแล้ว จากสามหมื่นนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็ต้องมันก็ต้องได้เสียหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะเออ เราต้องกล้าหน่อยนะ กล้าที่จะลองทำ กล้าที่จะลองเล่นดูนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะ นี่ดูดิกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะฮะ เออมันถึงจะจ่ายมั้งนะท่านผู้ชมนะไม่น่าใช่เจ็ดแล้วน่าจะเป็นห้าหรือมากกว่าสี่นี่แหละผมจำไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่ได้เข้าไปอ่านกฎเงื่อนไขเขานะครับ คือแบบมาถึงก็ใส่เลยนะอยากรู้ว่าฟีเจอร์เป็นยังไง อุ้ยช็อตนี้ 8,250 บาทนะท่านผู้ชมนะ เออ ค่อยๆ กลับมาหน่อยนะท่านผู้ชมนะ ไปกันต่อเนื่องนะ ยังไม่เห็นกระต่ายกระโดดนะฮะ ยังไม่เห็นกระต่ายกระโดดนะท่านผู้ชมนะ ผมขออนุญาตไปที่เบ็ด1,000 บาท10ทีเลยครับ ไปเลยครับผม โอ้ย รอโจ๊ะรอเจาะนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่ถ้าโดนก็น่าจะ น่าจะโดน น่าจะหนักเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะ ถ้าโดน ไม่เป็นไรครับ ผมถือว่าผมได้กำไรมาเยอะมากละ เออ ขอมาลุ้นดวงลุ้นเสียงกันอีกนะฮะท่านผู้ชมนะโหหมื่นสาม ตัดเดียวงนะสิบทีจะหมดแล้วไปต่อครับผม มันต้องมาเมื่อไหร่จังหวะใดจังหวะหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ช็อตนี้เลยหนึ่งหมื่นบาทเออ ยังได้ต่อชีวิตหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังไห้ต่อชีวิตหน่อยนะฮะ โอ้ จะหมดแล้วนะครับ ผมขออีกสิบทีแล้วกัน ผมขออีกสิบทีแล้วกันนะ ยังไงช็อตนี้บิ๊กวินเข้าให้แล้ว เท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งห้าร้อยเออคืนทุนหน่อยนะ ท่านผู้ชมนะ เอา้า มาอีกต่อเนื่องนะฮะ อีกสองหมื่นเก้าร้อย มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ มันต้องมีช็อตแบบนี้บ้าง นะ มันจะได้ชื้นใจหน่อยนะท่านผู้ชมนะ ไปเพิ่มเบ็ดไปอีกนะครับ โอ้ยเมื่อกี้เบ็ดหนึ่งพัน ผมขออนุญาตไปที่พันสองพันเลยกันสองพันเลยเรากำไรมาขนาดนี้แล้วครับ ไปครับผม โอ้ย เต็มหน้ากระดานช็อตนี้เท่าไหร่ครับผม ช็อตนี้หกหมื่นสามร้อสามพันแปดร้อยบาทนะฮะเออโคตรเอาโคตรเอาเฮ้ย เดี๋ยว เฮ้ย โอ้ท่านผู้ชมผมเห็นหนึ่งแสนแบบๆ นะฮะท่านผู้ชมนะ เมกาวินเข้าไปแล้วนะน่าจะแสนก็กว่านะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมนะไปหูยแสนสองหมื่นห้าพันบาทโคตรเอานะฮะท่านผู้ชมนะแล้วแม่งแบบเฮ้ยผมผมผมผม เอาไงดีอะเราเพิ่มเบ็ดเลยไหมเพราะว่าแบบจังหวะมันเข้ามาพอดีนะ ขอลองไปที่เบ็ดห้าพันสูงสุดบ้างนะฮะขอสักสิบทีไหมขอสัก ขออนุญาตทักสิบทีเลยกันนะท่านผู้ชมนะ ใจร้อนใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนนะฮะท่านผู้ชมนะ เออโหช็อตนี้กัดพันห้าแล้วยังไงมีวายสามพันบาทโหอีกเจ็ดพันห้านะท่านผู้ชมนะ โคตรเอานะ ผมยังไม่เห็นกระต่ายกระโดดนะ เห็นเขาว่าเออผมเคยเล่นครั้งที่แล้วแล้วมันมีนะฮะ ฟีเจอร์กระต่ายกระโดดเอ้ยช็อตนี้ยังไงแปดหมื่นท่านผู้ชมออะดูเอมาอย่างต่อเนื่องห้าหมื่นโอ้ย โหช็อตเก้าพันอีกนะฮะอีกห้าพันโหอะไรช็อตที่แปดหมื่นสองนะท่านผู้ชมนะโอ้ยพอดีกว่านะครับพอดีกว่านะฮะไม่ต้องรอแล้วกระดาษกระตรงกระต่ายกระโดดอะไรไม่ต้องแล้วนะครับ เออ แค่นี้ผมว่าเจาะสุดแล้วนะสามแสนสามแสนเก้าสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ย พอแล้วนะครับผมพอดีกว่านะครับเออยังไงใครชอบเกมนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ แล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ผมนะ เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะท่านผู้ชมนะ เออ แล้วอยากให้ผมทำเกมอะไร อยากให้ผมเอาทุนมาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ